สวัสดีค่ะ คุณต้องการให้บรรยากาศในห้องเรียนของคุณมีแต่ความสนุกสนานอย่างนี้หรือไม่ การให้บรรยากาศเป็นแบบนี้ เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนก็มีความสำคัญ คุณรู้จักหรือเคยใช้งานโปรแกรมออนไลน์เหล่านี้หรือไม่ โปรแกรม Kahoot โปรแกรม p l i c k e r และโปรแกรม Google Classroom รแกรมเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกมฟิเคชันอย่างไร ถ้าคุณอยากรู้ อยากใช้เป็น สมัครมาเรียนกับเราสิคะสมัครเลยค่ะ